IT for English โมดูล7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กว่าจะมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างที่เราเห็นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการออกแบบสื่อที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม หรือ preparation เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มออกแบบบทเรียน ในขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจะต้องระดมความคิด เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเตรียมการในการรวบรวมข้อมูล และเรียนรู้เนื้อหา ขั้นตอนการเตรียมนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ออกแบบต้องใช้เวลาให้มาก เพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้จะทำให้ขั้นตอนต่อไปในการออกแบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ขั้นเตรียมการสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้4ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล การเรียนรู้เนื้อหาและการสร้างความคิด การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียน คือการตั้งเป้าหมายว่าผู้เรียนจะสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องใดและในลักษณะใด เช่น ใช้เป็นบทเรียนหลักหรือบทเรียนเสริม เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติม หรือเป็นแบบทดสอบ รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ปลายทางในการเรียน ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนได้นั้น ผู้ออกแบบควรที่จะทราบพื้นฐานของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อน เพราะความรู้พื้นฐานของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบทเรียน ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน อาจมีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของผู้เรียน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพราะข้อมูลส่วนนี้จะส่งผลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การเตรียมพร้อมทางด้านของทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเนื้อหา การพัฒนาและออกแบบบทเรียน รวมทั้งสื่อในการนำเสนอบทเรียน ทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ตำรา หนังสือวารสารทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง ภาพต่างๆ และที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทรัพยากรในส่วนของการออกแบบบทเรียนได้แก่ หนังสือการออกแบบบทเรียน โปรแกรมสำหรับสร้างสตอรี่บอร์ดสื่อสำหรับการทำกราฟิก และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียน ทรัพยากรในส่วนของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอได้แก่ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมนั้นๆ ในการทำงานเป็นทีม ผู้ออกแบบบทเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขอบข่ายการทำงานของแต่ละฝ่าย การเรียนรู้เนื้อหาอาจทำได้ในหลายลักษณะ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้เนื้อหาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ออกแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการออกแบบบทเรียน ขั้นตอนการสร้างความคิดก็คือการระดมสมองนั่นเอง การระดมสมองหมายถึงการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นจำนวนมากจากทีมงาน โดยความคิดสร้างสรรค์ในขั้นนี้ยึดปริมาณมากกว่าการประเมินค่าความถูกต้องเหมาะสม การสร้างความคิดโดยการระดมสมองมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้เกิดข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะนำมาซึ่งแนวคิดที่ดีและน่าสนใจในที่สุด หลังจากที่ทีมงานผู้ออกแบบบทเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นแล้ว ขั้นต่อไปคือการออกแบบบทเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอนความคิด การวิเคราะห์งาน และแนวคิดการออกแบบบทเรียนขั้นตอนแรก รวมทั้งการประเมินและแก้ไขการออกแบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะใด หลังจากการระดมสมองแล้ว นักออกแบบจะนำความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่า ข้อคิดใดที่น่าสนใจ การทอนความคิดเริ่มต้นจากการคัดเอาข้อคิดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ออกไป และรวบรวมความคิดที่น่าสนใจที่เหลืออยู่ มาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งอาจมีการซักถามและอภิปรายถึงรายละเอียดของข้อคิดต่างๆ อีกด้วย การวิเคราะห์งานหรือ task analysis เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาจนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น การสอนเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบิน การสอนที่เหมาะสมอาจจะได้แก่ การใช้วิดีโอสาธิตการพูดโดยเจ้าของภาษา มีการสอนคำศัพท์และสำนวน จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกพูด สุดท้ายผู้เรียนก็จะสามารถใช้ภาษาในการซื้อตั๋วเครื่องบินได้อย่างถูกต้อง ส่วนการวิเคราะห์แนวคิดหรือ concept analysis คือขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดรวมไปถึงการนำเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอย่างละเอียด และตัดเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ และเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานสำหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการวิเคราะห์งานและแนวคิด ผู้ออกแบบจะต้องนำงานและแนวคิดที่ได้ มาผสมผสานให้กลมกลืนและออกแบบให้เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบลำดับของการนำเสนอบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างของสื่อการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้จริง ในการออกแบบบทเรียนอย่างมีระบบ การประเมินเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะระยะระหว่างการออกแบบ ไม่ใช่หลังจากการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำเร็จแล้วเท่านั้น ควรมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และโดยผู้เรียน การประเมินนี้อาจเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และรวบรวมผลที่ได้ไปทำการปรับแก้จนกระทั่งได้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจกับทุกฝ่ายในทีม หลังจากที่มีการออกแบบบทเรียนและมีการปรับปรุงจากการประเมินเบื้องต้นจนไปที่น่าพอใจแล้ว ทีมงานก็จะเริ่มดำเนินงานในขั้นที่ 3 คือการเขียนผังงาน ผังงานคือ ชุดของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทำงานของสื่อการเรียนรู้ การเขียนผังงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งการแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์ การเขียนผังงานจะไม่นำเสนอรายละเอียดหน้าจอเหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ด แต่จะนำเสนอลำดับขั้นตอน โครงสร้างของบทเรียนผังงานทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียนเป็นต้น เมื่อเราได้ผังงานมาแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างสตอรี่บอร์ด เราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ การสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงบนแผนงาน เพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการสร้างสคริปต์ที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอ ซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำถาม ผลป้อนกลับ คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอนนี้ควรมีการประเมินผล และทบทวนแก้ไขบทเรียนจากสตอรี่บอร์ดจนกระทั่งผู้ร่วมงานในทีมทุกฝ่ายพอใจ กับคุณภาพของบทเรียน ก่อนจะดำเนินงานในขั้นต่อไป จากสตอรี่บอร์ดที่เขียนขึ้นมา ทีมงานก็ต้องนำไปสร้างสรรค์ตอบเพื่อให้ภาพที่วาดไว้กลายเป็นความจริง ในขั้นตอนการสร้างสื่อหรือโปรแกรมการเรียนรู้ค่ะ ขั้นตอนการสร้างหรือการเขียนโปรแกรม เป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ หากสื่อการเรียนรู้อยู่ในรูปของวิดีโอมัลติมีเดีย ขั้นตอนนี้ก็รวมถึงการถ่ายทำและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ ดังนั้นการเขียนโปรแกรมในที่นี้ อาจหมายถึงการเลือกใช้โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดเวลาในการสร้างได้ในส่วนหนึ่ง การสร้างสื่อการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการสร้างแต่ตัวสื่อแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ คู่มือการใช้ของผู้เรียน คู่มือการใช้ของผู้สอน คู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป เช่น ใบงาน คู่มือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนอาจไม่ต้องเหมือนกัน ผู้สอนอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม การเข้าไปดูข้อมูลผู้เรียนและการใช้โปรแกรม ส่วนผู้เรียนอาจต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้สื่อหรือไม่ และใช้อย่างไร เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสื่อการเรียนรู้กันแล้ว นั่นก็คือการประเมินและแก้ไขบทเรียน ในช่วงสุดท้าย บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด ควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการนำเสนอ และการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้น ผู้ที่ควรจะทำการประเมิน ก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อน ในส่วนของการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้น ผู้ออกแบบควรที่จะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ใช้บทเรียน หรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียน นอกจากนี้อาจจะต้องทดสอบความรู้ผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำการเรียนจากสื่อนั้นๆแล้ว โดยผู้เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนำร่อง และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้วย จะเห็นได้ว่ากว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งชิ้น ต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอน และต้องใช้ทีมงานจำนวนมาก หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพกระบวนการสร้างสื่อการสอนที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ในคลิปต่อไป เรามาชมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ